ดไวทาเซลคอฟประเทศไทยนะคะคุณเจนนี่นะคะกัญญาภาคลินค่ะ ประธานบริษัทไวทาเซลคอฟประเทศไทยนะคะ ซึ่งสินค้าของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีทางด้านนำเข้านะคะ เป็นสินค้าวีโซเล่ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะเขาเรียกว่าการปรับสภาพผิวแล้วก็มีคอลลาเจน เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิว แล้วเวลาคุณใช้เนี่ย มันก็จะเด้งนะคะก็อยากจะพิสูจน์ให้กับสมาชิกได้ดูว่าหน้าตาของสินค้าเราอะนะคะที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้ก็จะลดรอยนะคะเหี่ยวย่นบนใบหน้านะคะก็เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะคะแล้วก็จะเป็นวัยรุ่น ก็ตามนะคะเพราะว่าสินค้าเราบอกได้เลยว่าปลอดสารเคมีนะคะตรงนี้ได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนทุกวันนี้ก็คือจะกลัวแสงแดดกลัวเคมีนะคะเป็นประเภทที่แบบว่าบางท่านก็คือแบบเป็นผิวที่แพ้ง่ายนะคะบางบางท่านเลยเนี่ยเป็นอาอายุค่อนข้างที่จะเริ่มมากขึ้นก็คือผิว ผิวเนี่ยจะแห้งใช่ไหมคะ แล้วก็เซลล์ผิวก็จะเริ่มเริ่มแบบเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนนะคะ เพราะว่าวีโซเล่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ เพราะว่าสกัดจาก ต้นไม้ธรรมชาติที่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะนะคะยินดีที่ให้บริการสมาชิกทุกๆ ท่านนะคะ ขอบคุณนะคะขอฝากบริษัทไวทาเซลคอป ประเทศไทยไปด้วย แล้วก็สินค้าที่ดีๆนะคะนำเสนอค่ะ ใช้ดีแล้วก็ต้องบอกต่อนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ วันนีนะครับกับท่านประธานบริษัทไฟเซลคอร์ปไทยแลนด์กับความสำเร็จนะครับก้าวแรกของบริษัทเลยทีเดียวนะครับ ในในฐานะผู้บริหารนะครับประธานบริษัทนะครับก็ ขอส่งมอบความรู้สึกดีนะครับแล้วความรู้สึกที่น่ายินดีนะครับให้กับท่านประธานด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนตอนถ่ายพัฒนาบริษัทออกไปในในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็พัฒนาบริษัทต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตนะครับขอบคุณครับ